นี่คือเคส iPad Pro ที่มาแรงที่สุดในพศนี้นะครับ กับ Sugu Case The Alpha เคสรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ พร้อมฟีเจอร์เด็ดๆ มากมาย เดี๋ยวผมจะมารีวิวสรุปให้ฟังว่าในเคสตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้าง ทำไมเคสตัวนี้ถึงน่าใช้งาน พร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับในรอบนี้เรามารีวิวเคสกันกระแทกสำหรับ iPad กันสักหน่อย เป็นเคสที่แบบว่าตอนนี้มีคนพูดถึงกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากซูกูเคสตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ ล่าสุดที่เพิ่งอัปเกรดมาก็คือรุ่น The Alpha โด่งดังมาจากการจำหน่ายที่ต่างประเทศก่อนนะครับในฝั่งของทางเว็บไซต์ Amazon ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ซื้อไปแล้วนะครับกว่า 90%พบว่าถูกอกถูกใจเคสนี้แล้วก็ยกย่องชมเชยกันว่าเคสนี้แหละ คือเคสกันกระแทกที่ดีที่สุดสำหรับตัว iPad แล้วก็ถือว่าตอบโจท ชน์กับการใช้งานมากนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันว่าในฟีเจอร์ของ s u g u Case รุ่น The Alpha นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างและมีข้อดีอย่างไรบ้าง สำหรับ s u ก u Case The Alpha นะครับมีให้เลือก 2 ขนาดก็คือในขนาด 12.9 นิ้วแล้วก็ 11 นิ้วนะครับส่วนในเรื่องของจุดเด่นในเคสรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยอยู่ที่เรื่องการดีไซน์ครับความโดดเด่นของเคสตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับระดับการตั้งของ iPad นั้น ได้มากสุดถึง 10 ระดับเลยนะครับทำให้เราเลือกมุมมองที่จะใช้งานได้ว่าเราจะทำให้ iPad นั้นเอียงมากเท่าไหร่ ซึ่งจะได้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชมเนื้อหาวิดีโอนะครับในมุมมองรูปแบบไหน หรือว่าแม้แต่กระทั่งการเขียน ะครับเราสามารถที่จะปรับเอียงองศานั้นได้ มันก็จะทำให้เรานั้นสามารถใช้งานได้สะดวก อีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เรานอนนะครับปกติถ้าเราใช้ iPad ในการดูซีรีส์ผ่าน Netflix Apple TV Plus อะไรก็ตาม เรามักจะนอนชมใช่ไหมฮะถ้าเคสตัวไหนมันตั้งไม่ดี ถ้าเคสตัวไหนปรับมุมมองไม่ได้หลายระดับนะครับ มันก็จะทำให้เราจะต้องแบบยืดคอเพื่อดูในตรงจุดนั้น มันก็จะเพิ่มความเมื่อยแต่ว่าซูกูเคสครับ10 ระดับนี้เราสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับแล้วพอเราปรับมาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วอ่ะ ตัวแม่เหล็กมันจะดูดไว้กับตัวฐานครับ มันจะทำให้ iPad นั้นค่อนข้าง มีความเสถียรมีความสเตเบิลนะฮะไม่ขยับง่ายๆ หรือว่า iPad ไม่ล้มนั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นฐานให้กับตัวเคสเพื่อให้ตัวเคสตั้งได้แล้วนะครับยังสามารถติดกับวัสดุที่เป็นเหล็กได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น เราสามารถนำ iPad เครื่องนี้ครับไปติดไว้ที่ตู้เย็นในครัวระหว่างที่เรากำลังจะทำอาหาร เราสามารถเปิด YouTube ดูได้เป็น how to ในการสอนทำอาหารใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปแปะเอาไว้ที่ตู้เย็นนะครับมันก็จะเพิ่มความสะอาดด้วยนะคือเราไม่ต้องวางบริเวณพื้นที่บนโต๊ะการทำอาหาร แต่ว่าเรา แปะไว้ที่ตู้เย็นแทนก็สามารถทำได้เช่นกัน แล้วก็พลังของแม่เหล็กที่จะดูดกับตู้เย็นตรงนั้นนะครับถือว่าทำได้แรงมาก ๆ เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแบบนี่ครับว่าแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะตรงนี้ก็โดนนะฮะเวลาแปะตรงนี้ครับแม่เหล็กก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ เวลาเราไปแปะเข้าปุ๊บมันก็จะอยู่เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้งาน iPad ได้ง่ายมากขึ้น จุดที่ดีในอันดับต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บ Apple Pencil มีมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญไม่ได้มีมาแค่ 1 นะฮะมาให้ถึง 2 ที่เลย ที่แรกนะครับจะอยู่บนขอบของตัวเคส เราสามารถใช้ Apple Pencil รุ่นที่ 2 นะครับ แปะไว้ในลักษณะนี้ได้เลย พอแปะเสร็จ Apple Pencil จะถูกชาร์จไปด้วย แต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จไปเต็มแล้ว แล้วเราแบบว่ากลัวแบบมีความกลัวว่า Apple Pencil นั้นแบบจะหล่นไหมนะฮะจริงๆอ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่หล่นนะเขย่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่หล่น แต่ว่าเพื่อความอุ่นใจอีกระดับหนึ่งเราสามารถที่จะนำ Apple Pencil ตัวนี้ มาเสียบไว้ที่ช่องด้านหลัง ซึ่งช่องด้านหลังตัวนี้ครับจะใช้ผ้าอีลาสติกนะครับเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง เราสามารถเสียบ Apple Pencil แล้วก็เก็บไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในอีกหนึ่งระดับนะครับ มาดูในส่วนของบอดี้ของตัวเคสนะครับเคสตัวนี้เนี่ยปกป้องแบบ 360 องศาเลยนะครับเราติดตั้งตัวเคสเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ ตัวฝาด้านหน้าครับพอเราปิดที่ตัวเคสเข้าไปใช่ไหมครับหน้าจอก็จะดับลงไปนะครับ แล้วก็ถ้าเราเปิดตัวเคสออกมา หน้าจอก็จะติดจะช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับเคสตัวนี้เป็นขอบยาง TPU แล้วก็ส่วนผิวสัมผัสนั้นจะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งเพิ่มความสวยงามนะฮะการดีไซน์นั้นสไตล์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็มีโมโนแกรมหรือว่าตาประทับของแบรนด์นี้เอาไว้ด้วยนะครับมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบรถซูเปอร์คาร์เวลาที่เราสัมผัสแล้วเราจะได้รู้สึกหรือว่าได้ฟีลลิ่งที่แบบว่าเออมีความ เรียบหรูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของการเว้นช่องนะครับ iPad Pro จะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด 4 ช่องนะครับเขาก็จะเว้นไว้ให้ครบทุกช่องเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่าง ส่วนของพอร์ต USB-C นะครับ ก็เว้นไว้ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับ เวลาที่เรามีสายอะไรต่าง ๆ เราสามารถเสียบเข้าไปได้ และที่สำคัญครับ มีการเว้นช่องว่างของตัวไมโครโฟน ได้ด้วยนะฮะ ตัวไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะ แล้วก็อยู่ด้านข้าง ก็มีการเว้นให้เช่นกันนะครับ รายละเอียดการดีไซน์นั้นผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ ตัวปุ่มกดนั้นสามารถกดง่ายนะครับมีการตอบสนองค่อนข้างที่จะดีเลยซูกูดีอัลฟานะครับออกแบบมาสำหรับ iPad Pro 2020 ก็จริง แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iPad Pro ปี 2018 ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเด่นของเคสซูกูดีอัลฟาตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการทนทานต่อแรงกระแทกนะครับ เคสตัวนี้ได้ริทรีเกรดนะครับรองรับการกันกระแทกสูงสุดที่ระดับ 1.5 เมตร ช่วยปกป้องอันตรายนะครับไม่ให้เกิดกับ iPad ของเราได้นะครับใช้แล้วอุ่นใจมาก ๆ เพราะว่าขอบมันค่อนข้างหนาครับขอบยางบริเวณตรงนี้ค่อนข้างหนา ใส่เข้าไปแล้วกระชับ แล้วก็เวลาตกกระแทกอะไรนี้แบบสบายใจเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการกันเครื่องงอ ตัวนี้ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะ เพราะว่าเคสตัวด้านหลังนะครับภายในบุเป็นผ้ากำมะหยี่ แต่เขาจะมีตัว PC นะครับหรือโพลีคาร์บอเนตที่อยู่ด้านในด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยนะ แล้วฉลุตรงนี้อีกทีนึงเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับ แล้วก็ยังเพิ่มความทนทานด้วยช่วยได้เยอะมาก ๆ เลยนะครับ หลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งาน s u k u Case the Alpha เป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับ ต้องบอกว่าเคสนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างที่จะเยอะในหลาย ๆ จุดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกันกระแทก ตัวนี้ใส่แล้วค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมาก ๆ นะครับ เวลาที่เรานำตัวเครื่องออกไปใช้งานนะฮะไม่ว่าจะการพกใส่กระเป๋าหรือว่าการถือไปเฉย ๆ ก็ได้นะครับ ผมชอบในส่วนของช่องเก็บ Apple Pencil เพราะว่า ให้มามากถึง 2 ช่องไม่ใช่เพียงแค่ช่องเดียววัสดุค่อนข้างที่จะดีมาก ๆ เลยนะครับเนื้องานมันพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นตัว TPU ด้านข้างเอง หรือว่าตัว วัสดุหนังที่อยู่ทั้งหมดของตัวเครื่องเองนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของแม่เหล็ก ที่เราแบบว่าเปิดเคสออกมาแล้วก็ตั้งใช่ไหมครับมันก็จะแบบดูดแน่นดีอ่ะขาตั้งมันก็เลยนิ่ง ป้องกันการสั่นสะเทือนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่แบบติดเข้าไปในผนังของตู้เย็น หรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆก็ได้ครับที่เป็นส่วนของโลหะแม่เหล็กตรงนี้สามารถดูดอยู่ได้ดีนะครับมันก็ตอบโจทย์สำหรับหลายๆ คนนะครับพยายามหาเคสที่ดีไซน์ลักษณะประมาณนี้แล้วก็นำไปใช้งานนะฮะยิ่งปัจจุบันเนี่ยช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา หลาย ๆ คนจะต้องเปิด YouTube เพื่อดูเมนูอาหารหรือว่าสอนการทำอาหาร แต่ซูกูเคสดียลฟาตัวนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายครับซูกูเคสดียลฟานะครับรุ่น 11 นิ้วราคาจะอยู่ที่ 1,990 บาท ส่วนในรุ่น 12.9 นิ้วนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,290 บาท ทั้งนี้ครับแฟนเพจ iMod นะครับถ้าใครยังไม่เคยซื้อสินค้าจากทางฝั่งของ425 Degree ถ้าจะซื้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามีส่วนลดการซื้อให้ทั้งหมด 10%ดูรหัสส่วนลดไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปสั่งกันมาครับช่วงนี้ของเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว แล้วก็สั่งไว้รอเลยก็ได้ ผมรู้ว่าหลายๆ คนนั้นเพิ่งซื้อ iPad Pro ในช่วง Back to School ใช่ไหมรีบๆไปนะครับเดี๋ยว ซูกูเคสหมดสต็อกก่อนจะหายากนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิวของซูกูดีอัลฟาเคสที่มาแรงที่สุดสำหรับ iPad Pro ณเวลานี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่คุณจะต้องมอง และก็ควรหามาเป็นเจ้าของสำหรับวันนี้ผมต้องไอ้มด ลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go